การใช้เส้นและสีในการตกแต่งเสื้อผ้า ลายเส้นที่นำมาใช้กับเสื้อผ้า เส้นตั้งจะดึงให้สายตาของผู้ที่พบเห็น มองขึ้นและลงในแนวดิ่งทำให้มองดูผู้สวมใส่ดูสูงขึ้นและผอมลง เหมาะสำหรับคนอ้วน คนผอมควรหลีกเลี่ยง เพราะจะทำให้ดูผอมและสูงมากจนเกินไป เส้นนอนจะดึงสายตาของผู้ที่พบเห็น ให้มองยาวไปตามแนวนอนทำให้มองดูผู้สวมใส่ ดูอ้วนหรือกว้างขึ้นทำให้เหมาะสำหรับคนที่สูงหรือคนผอม คนอ้วนควรหลีกเลี่ยงในการใส่แนวนอน เส้นเฉียงหรือเส้นทะแยง สามารถดึงสายตาให้ผู้พบเห็น เบี่ยงเบนจากแนวนอนหรือแนวตั้ง ไปตามแนวเฉียง ทำให้ดูไม่อ้วนหรือไม่กว้างจนเกินไป สีกับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย สีสันต่างๆ ที่เราพบเห็นในโลกใบนี้ล้วนมีความหมายและลักษณะการกระตุ้นเร้าอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นต่างๆ นานา จากการที่สีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์นี่เองทำให้เกิดความคิดขึ้นในหมู่นักออกแบบว่านำเหตุผลอันนี้มาใช้ในการออกแบบ ซึ่งก็ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการออกแบบ สีถูกแบ่งความแตกต่างออกเป็นสองโทน คือ โทนร้อนและโทนเย็น โดยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเอามาใช้ในการเลือกสีเครื่องแต่งกาย จะสามารถสื่ออารมณ์ต่างๆ ได้ ดังนั้นการเข้าใจโทนสี จะทำให้เข้าใจการผสมสีที่ลงตัว รวมถึงสามารถสื่ออารมณ์ได้ด้วยสีของเครื่องแต่งกาย สีโทนร้อน คือ สีเหลือง สีน้ำตาล สีแดง สีส้ม สีเหล่านี้ให้ความรู้สึกที่กระฉับกระเฉง ดุดัน มีพลัง เปล่งประกาย เน้นไปที่พลังในด้านบวกเป็นหลัก ผู้ที่สวมใส่เสื้อในโทนสีนี้ จะช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบุคลิกภาพ สีโทนเย็น สีน้ำเงิน สีม่วง สีเขียว ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เย็นตา เรียบนิ่ง เป็นสีที่ให้ความรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่ การเลือกโทนสีนี้จะเพิ่มความสุขขุม นุ่มลึก ซึ่งในปัจจุบันเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย จะสวยงามของใช้ จะน่าใช้และจับจอง ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลของสีสันต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ที่กระตุ้นเร้าความรู้สึกในรูปแบบของความรู้สึกต่างๆ จึงพอประมวลความรู้สึกของมนุษย์จากอิทธิพลของสีต่างๆ ได้อย่างนี้ สีแดง ด้วยลักษณะของคลื่นแสงของสีแดง ที่แผ่ กระจายออกมาค่อนข้างรุนแรง จึงมีส่วนกระตุ้นเร้าความรู้สึกในด้านของความเฉียบคม เราร้อนเกิดความรู้สึกคึกคักกว่าสีอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน ถ้าใช้ร่วมกับสีทอง จะบังเกิดความรู้สึกที่มั่นคง อุดมสมบูรณ์ เป็นลักษณะของสิ่งสูงสักควรให้การเคารพบบูชา ซึ่งในสมัยก่อนมักใช้สีประเภทนี้กับพระเจ้าแผ่นดินและวัดวาอาราม ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระอันเป็นของสูงที่มีไว้เพื่อบูชา โดยเฉพาะโต๊ะ หมู่บูชา พระจะนิยมใช้สีแดง ประกอบกันกับตัวลายสีทอง สีเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกในทางกลับกันกับสีแดง โดยคลื่นแสงของสีเขียวแผ่กระจายอย่างนุ่มนวล ทำให้ประสาทต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มองเห็นลดความเครียดทำให้รู้สึกสดชื่น กระชุ่ม กระชวย สีเขียวจะตัดกันอย่างรุนแรงกับสีแดง สีดำเป็นสีที่ให้ความรู้สึกลึกลับซับซ้อน น่ากลัว เมื่อเราอยู่ในห้องมืดไม่มีแสงสว่างเลย จะทำให้รู้สึกว่าห้องนั้นดูลึกลับ และอยู่ห่างไกล และความมืด นั่นก็คือสีดำที่เกิดโดยธรรมชาตินั่นเอง ด้วยอิทธิพลของสีดำที่ทำให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว นักออกแบบจึงนำไปใช้ในการออกแบบต่างๆ ที่ต้องการความน่ากลัว เช่น ฉากละครที่เกี่ยวกับผีสาง ใช้สีดำร่วมกับสีขาวในงานเกี่ยวกับพิธีศพ ดูแล้วเกิดความรู้สึกสงบเงียบ เศร้าสลดเสียใจต่อผู้ที่จากไป สีขาวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสะอาด บริสุทธิ์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสีขาว เมื่อนำไปใช้ร่วมกับสีอื่นๆ ซึ่งมีความเข้มมากกว่า จะช่วยเสริมความเข้มนั้น ให้ดูเข้มข้นขึ้นกว่าปกติ เช่น ใช้ร่วมกับสีแดง จะให้ความรู้สึกว่าสีแดงนั้นเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม สีขาวเมื่อนำมาใช้กับเครื่องแต่งกาย จะช่วยให้เสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้แต่ง ดูน่าเชื่อถือ มีกฎ มีเกณฑ์ และเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน ความบริสุทธิ์ ชอบความปราณีต รักความสะอาด และสิ่งสวยงาม สีฟ้า ให้ความรู้สึกสดชื่น ร่าเริง อ่อนวัยเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในสังคมปัจจุบัน ทั้งตกแต่งอาคาร ร้านค้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าผู้แต่งดูอ่อนกว่าวัยที่เป็นจริง และเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ร่าเริง แจ่มใส ไม่อมทุกข์อมโศก ตามสายตาของผู้ที่พบเห็น และเนื่องจากสีฟ้าเป็นสีเกณฑ์กลางๆ ไม่เข้ม ไม่อ่อนจนเกินไป จึงใช้ร่วมกับสีอื่นๆได้ดี และดูเหมาะเจาะสวยงามสามารถสร้างความเป็นเอกภาพได้ง่าย สีชมพู ให้ความรู้สึกปราณีตบรรจง ร่าเริง แจ่มใส เป็นสีค่อนข้างอ่อนใช้ร่วมกับสีอื่น ๆ ได้ดี เป็นสีที่นิยมใช้กับเครื่องแต่งกายของสุภาพสตรี เพราะนอกจากจะให้ความรู้สึกดังกล่าวแล้ว ยังทำให้รู้สึกถึงความอ่อนยาวกว่าความเป็นจริง สีน้ำเงิน เป็นสีที่ควบคุมตนเองได้ดี มีความลึกซึ้ง รับผิดชอบ สนุกกับทุกเรื่อง ควรใช้สีน้ำเงินกับสีสดใสต่าง ๆ จะทำให้ดูดียิ่งขึ้น การแต่งตัวให้เครื่องแต่งกายมีสีโทนเดียวกัน ช่วยในเรื่องของความกลมกลืน สบายตา ให้ความรู้สึกของภาพที่เห็นออกมาไม่ขัดแย้ง